สวัสดีครับ เด็กๆวันนี้มาอยู่กับพี่ชามอนอีกแล้วเนาะวันนี้เรามาอยู่กันในด่าน Hero Academia Final Amber นั่นเอง วันนี้พี่ชามอนจะมารีวิว พลังซีโร่กาวิตี้ให้ดูกันนะครับ ว่าใน4สกิลเนี่ย เป็นยังไงบ้าง แล้วก็น่าใช้แค่ไหน เอาละเริ่มกันเลย ก่อนอื่นสกิลซีโร่กาวิตี้ทับแบบนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับ ไม่สวยเลยเป็นแค่การแตะมือออกไป แล้วก็เหมือนกับปล่อยพลังโดยครั้งนะครับ นี้ไม่เท่เลยใช่ไหมล่ะ โอเค สกิลต่อไปล็อกกาวิตี้นะครับนี่เป็นการปาก้อนหินออกไปด้วยคลื่นแรงน้มถ่วงนะครับ โดยครั้งหนึ่งแบบนี้สกิลนี้ใช้ได้ไกลมากนะครับ เดี๋ยวจะใช้ให้ดูว่าโดนตัวนู้นไหมเนาะ ไม่ถึงครับ โดนแต่เขาไม่สามารถทำดาเมจได้ เพราะว่ามันไกลเกินไป แต่เราลองตัวใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะโอเค ตัวนี้ถึงครับ แต่ว่าตรงนู้นไม่ถึงเนาะได้ค่อนข้างไกลเหมือนกัน สกิลต่อไป สกิลนี้เป็นสกิลวงกว้างครับ ชื่อว่า gravity field เดี๋ยวใช้ให้ดูเลย เป็นแบบนี้ เป็นการปล่อยคลื่น แรงโน้มถ่วงรูปทรงกลมออกมา รอบตัวเรานั่นเอง ใครที่อยู่ในพื้นที่คลื่นแรงโน้มถ่วงนี้ก็จะโดนดาเมจ พีชามอนค่อนข้างชอบสกิลนี้มากๆเลย นี่เห็นไหม ค่อนข้างมีเอฟเฟกขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ถึงกับแท่มากเนาะ เอาล่ะสกิลสุดท้ายกาวิตี้รับจะเป็นยังไง ไปดูกันเลย สกิลกาวิตี้รัดเหมือนสกิลล็อกกาวิตี้เลยครับ เป็นการปาก้อนหินหรืออุกาบาตออกไป ด้วยคลื่นแรงโน้มถ่วง แต่ว่าจะปาออกไปหลายลูกแทนครับ แทนที่จะเป็นลูกเดียว ดูกันใหม่นะโอ้หลายลูกเลยใช่ไหม เราลองมาดูมุมนี้กันบ้างนี่เป็นแบบนี้แท้ใช่ไหมล่ะ โอเคแต่ก็ถือว่าไม่อลังการมากเนาะสำหรับ Zero Gravity เอาละก่อนไปเดี๋ยวพี่ชามอนจะไปทำการส่มหาพลังใหม่ เพื่อจะมารีวิวให้น้องๆ ดูกันอีกนะครับ เราไปดูกันเลยว่าพี่ชามอนจะได้พลังอะไรมารีวิวให้พวกเราดูกันอีก ไปกันเถอะก่อนอื่นเราต้องไปตามหาโรงพยาบาลก่อนเพื่อทำการขออัตลักษณ์ใหม่นั่นเอง ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลกันแล้วนะครับ เอาละเข้าไปกันเลยดีกว่า ดูสิว่าเราจะได้พลังอะไรกัน เอาละ ตอนนี้พีชามอนก็ได้พลังใหม่มาแล้ว เป็นพลังฮาร์ดเดนนิ่งหรือว่าพลังแข็งตัวนั่นเอง ก่อนอื่นพีชามอนต้องไปฟาร์ม เพื่อเก็บมาสเตอร์นี่ให้ครบ เจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดติดตามพีชามอนเพื่อเป็นกำลังใจให้พีชามอนนะครับ